เราก็อยู่กันที่บ้านใช่ไหมเราก็พบกับฟิลมากับน้องฟิลแต่ว่าในมือของเราเนี่ย นั่นก็คือน้องแฮม ือวันนี้เราแวะไปเซ็นทันมานะคะ แล้วคือมันเป็นเหมือนงานพวกเกี่ยวกับสัตว์ใช่ป่ะสัตว์เลี้ยง แล้วทีนี้ฟิลบอกว่าฟิลอยากเลี้ยงมานานแล้วแหละก็เลยโทรไปถามพ่อแล้วพ่อก็ให้เลี้ยงนะคะใช่ให้แบบงงงใช่แล้วเราก็ซื้อมาแบบงงๆเหมือนกันนะคะ ส่วนค่าสินสอดน้องๆเนี่ยตัวละ100นะคะกับอีก120 บาทใช่ก็คือของน้องฟิล120 บาท ก็อายุประมาณ 2 เดือน ก็จะเป็นแฮมสเตอร์แคะนะคะส่วนของฟิล์มอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ในกรงนะคะก็จะเป็นแค่เหมือนกันแต่ว่าอายุได้ 1 เดือนนะคะ อาจจะมองไม่เห็นเพราะน้องอยู่ในกรง น้องตัวเล็ก แล้วคือ เรามีคนเฝ้าด้วยนะคะมองแบบไม่ห่างนี่ก็เหมือนกันบ้านเลี้ยงแมวไงแล้วเราเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์แต่ว่าเราเลี้ยงในกรงนะคะจีจี้ก็คือตอนแรกอ่ะ เหมือนจะตะปบเว้ยแล้วก็ดมกลิ่นดูดูดมใหญ่ดมดมดมดมดมจีเฮ้ แต่ว่าเวลาเราเลี้ยงอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องเลี้ยงในกรงนะคะ บางคนก็อาจจะเลี้ยงแบบว่า 1 ตัวต่อ1กรงแต่เราเลี้ยงตัวเมียนะคะแล้วทางแม่ค้าเขาบอกว่าก็เลี้ยงคู่ได้นะคะเพราะแบบมันเพศเดียวกันนะทุกคน แต่ถ้าจะแยกก็คือต้องแยกเลยห้ามเอาอยู่ด้วยกันนะคะขขาหน้าน้องอันนี้ก็จะเป็นกรงที่เราซื้อมานะคะ ไซส์นี้ก็ประมาณ 200ย่ะหรือ 300นะ300ใช่ปะเพราะเป็นแบบ 2 ชั้น ใช่เพราะว่าข้างบนก็จะมีเป็นเหมือนสไลเดอร์สไลเดอร์แล้วก็เป็นลู่วิ่งนะคะ มีขวดน้ำให้แล้วก็ถ้วยอาหารอันจิ๋วๆส่วนแมงแมวของเราก็คือแบบเออผมจะโดนทิ้ง แล้วก็เราก็ซื้อนี่มาด้วยทุกคนเป็นเหมือนเป็นหนอนนกอบแห้งนะคะ ก็จะมีอาหารเม็ดแล้วก็ทานตะวัน แล้วเราก็ซื้อเป็นขี้เลื่อยมาด้วยนะคะ เอาไว้พวก ตับแบบฉีกับอือเขา คือแบบแพ็คใหญ่มาก ใช่ จีจีก็นั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นนะคะ ฟิลโหวตไปในไอจีว่าแบบเอ้ย เอาชื่ออะไรดี ใช่ อย่างน้องฟิวจะอ่านเนี่ยฟังคือแบบมีหลายชื่อแบบน่ารัก อ่า ระหว่างที่น้องฟิวอ่านเดี๋ยวเราจะมาดูน้องหนูแฮมเตอร์ในกรงกัน อืมจริงเราก็ปล่อยเขาไว้องนี้ได้นะคะแต่ระวังลืมว่าแมวอยู่ตรงนี้มาอย่าเก็บเขาก่อนเออสรุปแมวกลัว คือแมวบ้านเราไม่ค่อยเจออะไรที่แบบแปลกๆนะคะ อย่างนกเนี่ยนานๆทีจะเห็นนานๆทีจะแบบออกไปเดินเล่นหน้าบ้านก็คือแบบส่วนใหญ่จะเจอพวกกันเองนะคะแบบสามตัวตรงนี้พอไหมคะนี่คือผลมาโหวตชื่อใช่ไหมใช่ชื่อ ปุ้มปุ้ยขอแบบว่าจุดพิกๆชื่อธรรมดาเราขอไม่ฟังนะคะแบบชื่อแปลกน้องน้องพิกเซลชื่อฝรั่งนิดนึงพิมพิลาไลอีกนิดก็คือเป็นพิมพ์นาคำไฮแล้วนะต่อไปก็อันนี้ละกันชื่อ ชื่อ แคปซูล ค็อกเทล แล้วก็วันทองนางวันทองอันนั้นชื่อคนเลี้ยงหรือว่าชื่อเหมือน ชื่อถูงแฮมเตอร์แฮมเตอร์ วันทอง มิกกี้เมาส์บิงซู จูดี้น้อง ยูกิ เนโกะไข่ต้ม ชื่อนี่แม้ในดับพิฆาตอสูรดีกว่า เนซุโกะจังชิโนบุ คานาเอะคานาโอะมิสเตอรี่อันนี้เขาเรียกว่าดูเยอะกันไปดูเยอะกันไปแต่หนูว่าน่าจะตั้งชื่อจิ๋วอืม มันก็ตัวไม่จิ๋วแล้วนะของฟิวอ่ะอ่า เดี๋ยวเราขอหันกล้องแบบนี้แล้วกันทุกคนจะได้เห็นชัดแล้วก็อันนี้คือเอาตะกร้ามาใส่เพิ่มเพราะว่า มันชอบแบบว่าเนี่ยอย่างเงี้ย คุยคุยอย่างเงี้ยทุกคนเห็นนะ แล้วมันก็จะหกออกมาไงเราก็เลยใส่อย่างนี้ไว้นะคะ แล้วก็น้องฟิวจะเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมดเลย ใช่ นี่เพราะฟิมรับผิดชอบแมวไปแล้วในเฟซก็มีนะชื่อจัมมั่มชูก้า น้ำตาล บีบีลักกี้ นี่ป่ะช็อกโกแลตกับวานิลา เออหนูขอชื่อช็อกโกแลตวานิลาจะเป็นตัว เดี๋ยวเราจะเปิดกลงให้ดูนะคะ นี่นี่กระเป๋าวิหารเลยเว้ย นี่ ในกลงก็จะเป็นแบบนี้ นี่นะคะจะเป็นตัวของฟิล์มตัวแค่นี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าดิ้นดูสิทุกคนยังตั้งชื่อไม่ได้นะคะ แต่แบบอยากได้ชื่อแบบให้มันเข้ากับฮีโร่นะคะ เพราะว่าฮีโร่เป็นแมวฟีเนียส่วนน้องหนูตัวนี้ชื่ออะไรดีอะซูเปอร์ซูเปอร์ฮีโร่ได้เหรอ ก็ส่วนเรื่องชื่อก็คือให้เพื่อน ๆ ที่ดูคลิปนี้ช่วยคิดดีกว่าแม้ว่าแบบ 2 ตัวนี้ชื่อว่าอะไรดี ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะ แล้วก็ 2 ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเมียทั้งคู่นะคะ ก็เลยจับไว้ในกรงเดียวกันเนาะน้องจะได้ไม่เหงามีเพื่อนเล่นด้วย เพื่อนเล่น ใช่ก็ของน้องฟิวตัวละร้อยยี่สิบของฟิวมาร้อยเดียวส่วนค่าของอะไร แบบเนี้ยอย่างพวกอาหารเนี่ยเหมือนจะถุงละ 30 นะคะ ก็จะมีเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วก็จะมีเม็ดทานตะวันแยกอีกถุงหนึ่งนะคะห่อละ 30 แล้วก็ จะมีเป็นหนอนอันนี้ที่โชว์ไปก่อนหน้านี้ที่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นตัวไออันนู้นอะไอตัวขี้เลื่อยนะคะถุงละร้อย อุปกรณ์การดูแลเขาคือแบบเยอะมากบางตัวก็อาจจะต้องกินแบบว่าวิตามินอะไรอย่างเงี้ยที่มาพร้อมแบบเป็นอาหารสำเร็จรูปอะเราจะได้แข็งแรงใช่แต่ก็ตามที่เห็นนะคะทุกคนหนูเราขึ้นไปอยู่อะไรบนนั้นอะคือมันไม่มีบันไดนะคือส่วนใหญ่ก็คือขึ้นทางรูตรงนั้นแหละแล้วก็ขึ้นไป แล้วเวลาลงก็ลงทางเดิมขึ้นทางเดิมนะคะขึ้นมาลูกวิโลวิโล อยากรู้อยากลองมันเลียปากมันเลียปากแฮมสเตอร์เลียปากฮีโร่ อันนี้คือเราไม่ได้แกล้งหนูนะ คือแบบเราก็อยากให้เขาชินกันจะได้แบบไม่ไล่กัดกันด้วยอะไรเงี้ยให้เขาดมๆกลิ่นลูกแล้วลูกแล้วเฮ้ย ก็คือแบบเราจะไม่ยอมให้หนูของเราที่เพิ่งซื้อมาเป็นอะไรแน่นอนนะคะใช่เพิ่งซื้อได้วันเดียวนะเออเลี้ยงเขาในกรงอะไรเงี้ยจะแบบพยายามแบบไม่ให้ใกล้กับแมวหรือไม่ให้แมวเข้ามาใกล้เกินไปอันนี้ก็คือแบบว่าให้น้องแบบเล่นๆกันน่ารักน่ารักกุ๊กกิ๊บอันนี้ก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะคะ ที่เราเพิ่งได้มาสองตัวเลยก็จะเป็นน้องหนูแฮมสเตอร์แคละนะคะ ใช่ค่ะ แล้วก็เพื่อนเนี่ย คิดชื่อได้ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์ บอกนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเอาชื่อจากที่เพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์อ่ะมาลองเลือกดูนะคะแล้วก็เอามาตั้งให้กับน้องหนูฮันเตอร์ของเราใช่มีน้องหมอสองตัวนะคะทุกคนเลือกให้หน่อยว่าเอาชื่ออะไรดีน้องเป็นตัวเมียนะคะน้องสนไี่เฮ้คงั้นสำหรับวันนี้เราก็พาทุกคนเนี่ยมาดูสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะคะเรียบร้อยแล้วใช่งั้นสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะ